แบรนด์ไอดีนิตี้หรือการสร้างอัตลักษณ์ให้กับแบรนด์ เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้แบรนด์สินค้าประสบความสำเร็จค่ะ หรือถ้าเราจะพูดเป็นทางการหน่อย ก็คือองค์ประกอบของคำภาพลักษณ์ แนวคิดและรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคค่ะ ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นที่ต้องหาจุดแข็งของแบรนด์สินค้าของเราให้เจอนั่นเองค่ะ ในหมวดของเรื่องแบรนด์ไอดีนิตี้นะครับเป็นส่วนที่จะเห็นว่ามันก็คือลำต้นที่จะต่อยอดไปกับ กิ่งก้านใบในทฤษฎีต้นไม้ถูกไหมฮะการที่ผมว่าเราจะคุยเรื่องนี้ให้เข้าใจที่สุดเนี่ยผมขออนุญาตเอาเป็นเคสตัดดี้จริงนะครับมาคุยกันมาพูดกันให้เห็นภาพ before after เลยทีเดียวนะฮะว่าเอ๊ไอ้เจ้าอัตลักษณ์แบรนด์เนี่ยมันสำคัญขนาดนี้เลยเหรอนะครับแล้วมันมีผลต่อการเปลี่ยนแบรนด์ไปสู่ยุคหนึ่งไปอีกยุคหนึ่ง แล้วสามารถเพิ่มยอดขายได้จริง ๆ หรือเปล่านะครับเราลองหลับตานภาพนะฮะว่าเวลาเรา เห็นเพื่อนเดินเข้ามาในห้องนะครับสมมุติเราเป็นกำลังเปิดเทอมนะฮะแล้วเราปรากฏว่าเราไม่รู้จักใครเลยในห้องนั้นนะครับเพื่อนใหม่ 20กว่าคน30กว่าคนที่เดินเข้ามาในห้องเรียนนะครับ เราจะจำใครได้ก่อน เราจะจำคนที่มันใส่กางเกงสีแปลกๆทรงผมแปลกๆนะครับบุคลิกท่าเดินแปลกๆดูดีนะฮะที่ดูดีดูแตกต่าง มาแนะนำตัวหน้าคลาสรู้สึกเออเขาพูดได้น่าประทับใจนะครับนั่นคือเรื่องของอะไรฮะคนหรือมนุษย์จะจำแบรนด์จำนวนมากไม่ได้หรอกครับ ถ้าแบรนด์นั้นไม่มีอัตลักษณ์นะครับเพราะนั้นแบรนด์ไอดนิตี้คือการสร้างอัตลักษณ์ ที่เมื่อกี้เรามีกลยุทธ์มาแล้ว กลยุทธ์นั้นสมมติว่าบอกว่าเราเนี่ยเป็นไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ร้านขายแว่นแล้วตอนแรกพูดถึงบุคลิกภาพของคนมากขึ้นว่าใส่แว่นก็ต้องดูเรื่องทรงผมอะไร เสื้อผ้าเราเป็นยังไงนะครับ พวกนี้คือสิ่งที่มันต้องสะท้อนมาเป็นอดีนิตี้ เพราะอดีนิตี้คือสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปจะเห็นนะครับ และจับต้องได้จับต้องแบรนด์ได้ง่ายกว่าแค่กลยุทธ์แล้วก็รีเสิร์ชนะครับ เพราะนั้นมาดูกันนะครับ เคสนี้อขออนุญาตยกเคสนี้ขึ้นมาเพื่อประกอบการเรียนนะครับให้ทุกท่านเข้าใจได้มากขึ้นนะฮะแบรนด์นี้เราก็ได้รับโจทย์ที่ต้อง transform แบรนด์นะครับจากการที่ ผมก็เขียนคอลัมน์เขียนหนังสือแล้วก็ได้พบลูกค้าท่านนี้นะครับที่เป็นลูกค้าที่น่ารักมากท่านหนึ่งนะครับ ก็คือแว่นกรุงไทยนะครับนี่คือโลโก้เดิมเขาเขาเก่งมากนะครับที่สร้างธุรกิจมาเฉียดเฉียดแบบหลักหลายร้อยล้านทีเดียวนะฮะแค่เริ่มต้นจากตู้เล็กๆ จนขยายไปหลายสาขาทั่วประเทศนะครับเราโจทย์เนี้ยเริ่มต้นเนี่ยนะฮะเราดูนะฮะ identity ก่อนเริ่มต้นคืออะไรฮะสีเนี่ย เอาสีก่อน สีก็เป็นสีออกน้ำเงิน คู่กับสีฟ้านะครับฟอนต์ฟอนต์ตรงนี้ก็ใช้คำว่ากรุงไทยหนาๆใหญ่ๆนะครับ รูปอะไรอีก รูปแว่น รูปแว่นนะครับก็คืออะไร ขายแว่น ก็ต้องมีรูปแว่น แต่อยากให้ฉันดูแตกต่างหน่อยก็เลยเอาแว่นเอียงๆนะครับเนี่ยคือ identity ที่เป็นเมื่อก่อนนะครับ เสร็จแล้วก่อนที่เราจะ transform เราต้องเช็คครับว่าคนรู้สึกยังไงกับแบรนด์นี้นะครับ ก็อันดับแรกเลยคือเมื่อกรุงไทย มันทำให้เขาสับสนว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรธนาคารกรุงไทยเกี่ยวอะไรกับกรุงไทยเล่นราคาเกี่ยวอะไรกับชื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวคำคำว่ากรุงไทย อันที่2นะครับเขารู้สึกว่ามันมีความไม่ทันสมัยนะครับ ฟอนต์ที่หนาเกินไปนะครับ ฟอนต์ที่บางอันตรงบางอันเอียง หรือสีที่มันไม่ได้แมทชในแง่ของความทันสมัยแล้วในปัจจุบันนะครับไอ้คำว่าทันสมัยรีเสิร์ชมาเนี่ยกว่าจะพบและกว่าจะแก้ได้ไม่ง่ายนะครับ เพราะนี่คือสิ่งที่เป็นของเดิม เราก็ทำการศึกษานะครับว่าเอ๊ะแบรนด์นี้ขายของอย่างไรนะครับเขาขายผ่านช็อปนะฮะดังนั้นเนี่ยช็อปในที่นี้เนี่ยบรรยากาศ หรือแอโมอสเฟียร์เป็นยังไงเนี่ยลองดูนะฮะไฟเป็นไฟสีขาวๆนะฮะไฟหลืบไม่ค่อยมีนะครับ ตู้และนี่ก็คือสินค้าที่ขายเข้าไป ทุกท่านจะมองมันก็ดีอยู่แล้วนี่ก็สวยอยู่แล้วนะแต่ลูกค้าปัจจุบันไม่พอนะครับ ถ้าแบรนด์เราให้ประสบการณ์แค่นี้เขาก็เรารีเสิร์ชมาก็พบว่ารู้สึกว่าแบรนด์นี้ดูไม่ค่อยพรีเมียมบ้างดูไม่ทันสมัยบ้างนะครับและดูแล้วรู้สึกว่าเเขาเรียกว่าการจัดดิสเพย์ไม่ได้ให้ เขารู้สึกเลยว่าสินค้าตัวนี้มันสวยยังไง เมื่อใส่แล้วสวยยังไงนะครับแล้วไม่รู้สึกว่าสบายตัวเมื่อเข้ามาในร้าน พวกนี้เราต้องแก้นะฮะคือถ้าเราทำแบรนด์เนี่ยสิ่งสำคัญสุดเราต้องเจอปัญหาก่อนว่าแบรนด์เราคือปัญหาในปัจจุบันคืออะไรเราต้องผ่านไปสเต็ปยังไงนะฮะเนี่ยคือหน้าร้านของเขานะฮะร้านของเขาก็จะเป็นร้านที่ค่อนข้างแบบ มีดิสเพย์โดยใช้ไฟสีขาวนะครับ เป็นโฟลเรสเซนต์นะครับพวกนี้มันคือประสบการณ์ที่ลูกค้ารู้สึกกับเราทั้งสิ้น กับแบรนด์นี้ทั้งสิ้นนะครับตู้นะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยส่วนชำระเงินเนี่ยมีป้ายลักษณะสีเหลือง ๆ แบบนี้เหมือนป้ายอาหารเจเนี่ยนะครับเก้าอี้ที่นั่งแล้วเนี่ยไม่คอนเวเนียนนะครับไม่สามารถทำให้เขานั่งนานได้นะฮะแล้วก็การจัดร้านโดยใช้กระเบื้องลักษณะนี้ก็เป็นกระเบื้องที่เป็นยุคเก่านะครับนั่นคือสิ่งที่มันเป็นประสบการณ์ทั้งสิ้นนะครับ ดังนั้นเมื่อเราจะทำ identity นะครับ how to เลยแก้อย่างไงนะครับแล้วมีการ study ไหมฮะ study ว่าจริงๆแล้วเริ่มต้นก่อนว่า มันมันสูตรเดิมฮะกลับไปที่ราก ศึกษาเขาศึกษาผู้บริโภคซะหาอันเม็ดนี้เขา แล้วโดยวิธีการเหล่านี้ที่ใช้เครื่องมือภาพที่เรียกว่า collage map นะครับหลังจากนั้นเราเข้าใจเขาแล้วว่าจริงๆ คนใส่แว่นไม่ต้องการแค่แว่น แต่ต้องการบุคลิกที่ดีนะครับ นี่ก็คือสิ่งที่เราก็บอกใหม่ว่า เอาละต่อไปนี้ เราจะไม่ได้ขายแค่แว่นละแบรนด์นี้แต่เราจะบอกว่าเราเซลล์ หรือเราขายเรื่องอะไรครับ บุคลิกภาพนั่นเองนะเป็นแบรนด์ที่รีเฟกมาเรื่องนึงนะครับ และทำให้คนรู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยน่าเข้าร้านนะครับสบายๆเป็นกันเองเป็นธรรมชาตินะครับ การขายแว่นเดินผ่านร้านรู้อยู่แล้วว่าขายแว่นไม่จำเป็นต้องเอารูปแว่นเข้าไปในโลโก้นะฮะดังนั้นตรงฟอนต์ตรงนี้เนี่ยนะครับ KT จะเห็นว่า ฟอนต์เนี่ยก็มาจากอะไรครับ มาจากคอนเซปต์ของแบรนด์นะครับที่ต้องการให้ดูความได้ mood and tone ที่ดูสบายๆนะครับฟอร์มและฟอร์มของฟอนต์เนี่ยมาจากสัญลักษณ์คำว่า KT นะครับซึ่งก็พยายามรีคอร์กลับไปใหม่ โดยการที่ลดการเรียกแว่นกรุงไทยให้ลดลง และให้เรียก KT มากขึ้นนะฮะเห็นไหมฮะ ไอตัวโค้งๆ เนี้ยที่เป็นระหว่างหางตัว K กับตัว T เนี่ย มาจากเรื่องของฟอร์มที่เรียกว่าพืชพันธุ์เขตร้อนชื้นหรือแบบไอต้น Bird of Paradise นะฮะนั่นคืออินสปายของทีมดีไซน์ แต่ทีมดีไซน์จะมีอินสปายมันก็มีโจทย์จากกลิตแบรนด์ก่อนนะครับ แล้วก็เน้นคำว่า KT Optic ใหญ่ๆ แว่นกรุงไทยให้เล็กลงนะครับแล้วค่อยๆ transform ทีละนิดทีละนิดแรกๆจจะต้องเรียกแว่นกรุงไทย KT Optic แต่พอสักพักนี้ผ่านมาหลายปีนะครับก็เหลือแค่เคททุกคนเือนกันเข้าใจตรงกันว่าคืออะไรนะครับสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับไอตัวสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมที่ทุกท่านเห็นเนี่ยนะฮะมันคือสัญลักษณ์อะไร มันคือสัญลักษณ์ที่สะท้อนเรื่องกลยุทธ์แบรนด์นะครับว่าวันนี้ไม่ได้ขายแค่แว่นแต่ฉันเนี่ยกำลังจะขายเรื่องบุคลิกภาพ ขายอินสปายขายไอเดียเรื่องนี้นะครับแล้วก็รูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมมาจากรูปหน้าคนไทยแล้วฮะมีด้วยกัน คนไทยมีด้วยกันรูปหน้าสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม พวกเราจะอยู่หน้าวนเวียนอย่างเงี้ยนะครับ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของอะไรฮะไอดีนิตี้ประเภทนี้เขาเรียกว่าสร้างไอคอนขึ้นมาประกอบกับตราสัญลักษณ์ และดูนะฮะว่าเราไปใช้ยังไง